เรามาดูว่ามีเทคโนโลยีอะไรบ้าง ที่สามารถจะลดความคลาดเคลื่อนทางยา ในขั้นตอนการบริหารยาได้ครับ เทคโนโลยีแรกที่จะพูดถึงคือ BCMA ครับถ้าพูดภาษาอังกฤษก็อาจจะเข้าใจยากนะครับ จริงๆ แล้วก็คือ Barcode Medication Administration ครับ เรามาเริ่มมาดูกันก่อนครับว่า จากหัวข้อที่แล้ว เราทราบดีว่าความคลาดเคลื่อนทางยา ในขั้นตอนการบริหารยา มีสาเหตุหลักๆ มาจากสองสาเหตุครับ คือสาเหตุของบุคคล และสาเหตุของระบบ สาเหตุของบุคคลเกิดมาจากข้อจำกัดต่างๆ ของบุคคล ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ เนื่องจากมันเป็นกายภาพมันเป็นสรีระมันเป็นเรื่องของความที่มีความเหนื่อยความล้าได้ สาเหตุจากระบบครับ เกิดจากการวางระบบการจัดระบบของสถานบริการสุขภาพ เทคโนโลยีที่จะพูดถึงเป็นตัวอย่างมีอยู่ 3 เทคโนโลยีนะครับ ก็คือ BCMA ก็คือ Barcode Medication Administration เทคโนโลยีที่ 2 ครับก็คือ EMAR Electronic Medication Administration Record ครับและสุดท้ายก็คือ Mobile Cabinet หรือตู้ รถตู้ใส่ยาที่สามารถที่จะเคลื่อนที่ เข็นไปยังผู้ป่วยได้ครับ เรามาดูเทคโนโลยีแรกกันครับ Barcode Medication Administration ครับ Barcode คือรหัสแท่งนะครับ Barcode Medication Administration คือการที่จะใช้รหัสแท่งนะครับ ในการระบุบุคคล ระบุยา แทนที่จะใช้ตัวอักษรชื่อ หรือรหัสต่างๆ ในการที่จะระบุบุคคลหรือระบุยา การใช้รหัสแท่งจะเป็นนกลไกในการระบุบุคคล ระบุยา แทนการดูด้วยตา แทนการสอบถาม หรือใช้ในการตรวจสอบข้อมูลได้ครับ เรามาดูหน้าตารหัสแท่งให้เข้าใจตรงกันนะครับ รหัสแท่งในปัจจุบันนี้จะเป็นแถบสีดำกว้าง แคบ หรือมีช่องว่างระหว่างแถบสีดำนี้นะครับ ดูตัวอย่างอันนี้นะครับ จะเป็นแถบสีดำนะครับ สีดำนี้อาจจะมีความกว้างอาจจะมีแคบหรือมีช่องว่าง สีขาวแทบเป็นรูปแบบที่ไม่เหมือนกัน แต่ทุกท่านทราบไหมครับ ว่ารูปแบบต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นการแทนตัวอักษร ตัวเลขต่างๆได้ครับ สำหรับพวกเราแล้วเราอาจจะไม่มีความจำเป็นจะต้องดูว่ารูปแบบนี้คือตัวอักษรอะไรนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นเครื่องแล้ว ถ้าเป็นเครื่องอ่านมาโค้ดและโปรแกรมแล้วจะสามารถที่จะอ่านและตีความหมายแถบรหัสแท่งนี้ให้กลายไปเป็นตัวอักษรหรือตัวเลขได้ครับ ปัจจุบันนี้บาร์โค้ดจะเป็นแบบมิติเดียวนะครับ ก็คือใช้แนวกว้าง แนวเดียวในการที่จะแทนข้อมูลตัวอักษร แต่ตอนช่วงนี้นะครับ แถบรหัสที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อย ๆ และอาจจะมาแทนแถบรหัสแท่งอื่น ๆ ก็คือแถบรหัสแท่งที่เรียกว่าเป็น QR code นะครับ ซึ่งก็จะมีหน้าตาแบบนี้ ข้อดีก็คือเป็นแบบ 2 มิติครับ และที่สำคัญขนาดเล็กกว่า เก็บข้อมูลได้มากกว่า เก็บข้อมูลได้หลากหลายกว่าครับ อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ เราจะใช้บาร์โค้ดบนสติกเกอร์และทำเป็นสายข้อมือคล้องคล้องให้กับผู้ป่วย เพื่อเป็นการระบุตัวผู้ป่วย ว่าเป็นผู้ป่วยคนไหน ชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะฮะและเป็นผู้ป่วยคนเดียวกับที่ทางพยาบาลกำลังจะจะให้ยาหรือไม่นะครับสำหรับทั้งผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ป่วยที่เป็นเด็กน้อยก็ได้นะครับ เราใช้แถบรหัสแท่งหรือบาร์โค้ดนี้ทำเป็นสายข้อมือหรือสายข้อเท้า การทำงานครับ ทุกครั้งที่พยาบาล เข้ามาดำเนินการจ่ายยา มอบยาให้กับผู้ป่วย จะมีการตรวจสอบความถูกต้องว่า เป็นยารายการที่ถูกต้องที่จะจ่ายมือนี้นะครับ และจ่ายให้กับผู้ป่วยถูกคน ที่ควรจะได้รับยานี้นะครับ วิธีก็ง่าย ๆครับ ใช้รถเข็นยานะครับ หรือเป็นโมบายสเตชันโมบายคาบิเนตนะครับ เข็นเข้าไปในรถนี้ก็จะมีรายการยานะครับ มียาอยู่ จะทำการตรวจสอบยาและตรวจสอบผู้ป่วย โดยการขอยิงเครื่องอ่านบาร์โค้ดเข้าไปที่บาร์โค้ดของยา และที่บาร์โค้ดของผู้ป่วยครับขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการบันทึกการจ่ายยาหรือการให้ยาครั้งนี้นะครับ พยาบาลจะยิงบาร์โค้ดที่เป็นข้อมูลของพยาบาลเองเข้าไปด้วย ก็จะครบ 3 ข้อมูลนะครับ ข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูลยาที่กำลังให้ และสุดท้ายข้อมูลพยาบาลผู้ให้ยารายการนั้นครับ การใช้บาร์โค้ดในการบริหารยาจะเกิดประโยชน์หลายด้านด้วยกันครับ ประโยชน์ที่หนึ่งทำให้เกิดความถูกต้องในการระบุผู้ป่วย ผู้บริหารยาและยาดังที่ได้อธิบายไปแล้ว หากมีข้อมูลใดไม่ตรงกัน และไม่ตรงไปตามรายการที่ควรจะให้ ระบบจะแจ้งเตือนครับทำให้พยาบาลสามารถจะตรวจสอบและแก้ไขสถานการณ์ได้ก่อนที่จะมีการจ่ายยาผิดคน ผิดตัวยาไปได้ครับ อีกประการหนึ่งที่เป็นประโยชน์นะครับ ระบบ BCMA ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของ EMAR หรือ Electronic Medication Administration Record จะสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ได้ว่าพยาบาลกำลังนำส่งยาให้ถูกยาหรือถูกผู้ป่วยได้ไหม ถูกผู้ป่วยหรือไม่นะครับ รวมทั้งนะครับมีการตรวจสอบว่า ถูกมือหรือเปล่านะครับ อันนี้สำคัญมากนะครับ บางครั้งยาบางรายการให้ทานเช้าเย็น บางรายการให้ทานเช้ากลางวันเย็นอย่างนี้เป็นต้นครับ ระบบการบันทึกประวัติการจ่ายยาใน Electronic Medication Administration Record นี้ จะลดภาระการบันทึก และลดความคลาดเคลื่อนในการบันทึกได้ ระบบบาร์โค้ด Medication Administration เมื่อมีการบันทึกข้อมูลแล้ว ข้อมูลเหล่านี้จะถูกบันทึกย้อนกลับไปใน EMAR เพื่อแจ้งสานะว่าได้มีการจ่ายยาแล้ว ข้อมูลที่บันทึกบันทึกนี้นะครับ ก็จะย้อนกลับมาเป็นประโยชน์ในการที่จะติดตามผู้ป่วยว่าการที่ผู้ป่วยได้รับยาครบถ้วน แล้วยังไม่หายเกิดจากสาเหตุอะไร หรือการที่ผู้ป่วยยังไม่หาย ได้รับยาครบถ้วนหรือไม่ การช่วยหรือบทบาทของ BCMA ตรงนี้ จะทำให้พยาบาลสามารถที่จะลดเวลาในการจัดการลงไปได้ ที่สำคัญเวลาที่รอนนั้นจะทำให้ทำให้พยาบาลสามารถที่จะใช้เวลาในการพูดคุย ให้คำแนะนำให้ความรู้หรือแม้กระทั่ง ติดตามดูอาการของผู้ป่วย ได้มากกว่าเดิมครับ ข้อจำกัดนะครับ การใช้ BCMA หรือ barcode เป็นประโยชน์มากนะครับ แต่จะต้องมีการจัดหานะครับ ร่วมด้วยกับระบบฐานข้อมูล EMAR ฐานข้อมูลผู้ป่วยและฐานข้อมูลอื่น ๆ ประกอบกันจะทำให้ศักยภาพการใช้งาน BCMA นี้เป็นประโยชน์มากครับ ขณะเดียวกันครับก็จะมีหลาย ๆ โรงพยาบาลหลาย ๆ ประเทศ ใช้ BCMA ร่วมกับนะครับลดจ่ายยา อันนี้ก็จะเพิ่มความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและลดความคลาดเคลื่อนไปได้ครับ